การทำแมปปิ้ง การสร้างพื้นผิวของวัตถุในโปรแกรม Blender นอกจากจะสามารถกำหนดในช่องของ Material แล้ว ยังสามารถใช้การ Mapping มาช่วยในการสร้างพื้นผิวได้ โดยใช้หลักการของการห่อวัตถุโดยผ้าพื้นผิว ดังมีวิธีการทำต่อไปนี้ การทำ Mapping เบื้องต้น 1. สร้างวัตถุสำหรับทดสอบการ Mapping 3 ชิ้น ประกอบด้วย ทรงกลม ทรงกลวย และสี่เหลี่ยม และให้สร้างพื้นรองรับ 2. หาภาพที่ต้องการจะนำมาทำเป็นภาพสำหรับการแมปปิ้ง ในที่นี้เราจะใช้ภาพพื้นผิวไม้ หินอ่อน และภาพโลหะ 3. คลิกเลือกที่วัตถุ และสร้าง Material ให้กับวัตถุ จากนั้นให้คลิกที่ไอคอน Texture จะปรากฏสล็อตว่าง ให้คลิกที่ New เพื่อสร้างพื้นผิว คลิกที่แท็บ Image ไปที่ Open เพื่อเปิดภาพที่จะทำการแมปปิ้ง ให้ทำกระบวนการซ้ำๆกันทั้ง 3 วัตถุ โดยที่มีการเลือกภาพพื้นผิวแตกต่างกัน จากนั้น ให้เราทดลองทำการเรนเดอร์และดูผลลัพธ์ หลังจากเรนเดอร์แล้ว เราจะพบว่าเราได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามีการซ้ำของวัตถุในบริเวณที่เราไม่ต้องการ ในจุดนี้เราสามารถแก้ไขได้ โดยการปรับจุดโคออร์ดิเนตของวัตถุ โดยให้กลับไปที่แท็บ Texture แล้วไปที่ Mapping ให้เปลี่ยนจาก UV เป็นแบบ Object การ Mapping จะอ้างอิงวัตถุที่ทำการ Mapping จากตัว Object หรือเลือกทดสอบตัวอื่นๆ ตามความเหมาะสม หากเลือกแล้วให้ลองทดสอบ Render พื้นผิวที่ทำการ Mapping ก็จะดูสวยงามขึ้น การสร้าง UV mapping ในการ mapping หากต้องการกำหนดพื้นผิวกับภาพ ที่จะนำมาแมปกันได้ ให้พอดี เราจำเป็นจะต้องใช้การแมปแบบ UV โดยมีวิธีการทำดังต่อไปนี้ ตัวอย่างการสร้างรูปลูกเต๋า6 ด้าน วิธีการคือ ให้เลือกภาพที่จะนำมาแมปปิ้งในที่นี้เราจะเลือกเป็นภาพลูกเต๋า ซึ่งมีหน้าทั้งหมด 6 หน้า ตั้งแต่เลข 1 2 3 4 5 และ 6 สร้างวัตถุรูปสี่เหลี่ยม ให้กำหนดเฉดเป็นแบบสมูท ให้เพิ่ม Material ให้กับวัตถุ ให้ไปที่แท็บ Texture เลือกสร้างพื้นผิว New เลือก Image Open แล้วเลือกรูปภาพ ลูกเตา๋า ทดสอบเรนเดอร์ดู โดยการกด F12 จะพบว่าภาพลูกเต๋าไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ ให้กลับไปยังหน้าจอเดิม ตรง Object ให้กดแท็บเพื่อเข้าสู่ Edit Mode เพื่อทำการปรับภาพแมปปิ้งให้ตรงตามที่เราต้องการ ในการปรับนี้ เราจำเป็นจะต้องใช้คำสั่งฉีก หรือ Mark s e a m เมื่อเข้าสู่หน้า Edit Mode แล้ว ให้เราเลือกรูปแบบการเลือกให้เป็นแบบเส้น และทำการเลือกเส้นบนวัตถุที่เราต้องการจะทำการฉีกวัตถุออกมา ในที่นี้ เราจะฉีกวัตถุเป็นรูปลูกเตา๋า คือ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่คลี่ออกมา จะมีความยาว 4 หน้า และมีด้านข้าง 2 หน้า โดยให้ทำการเลือกเส้น ที่ต้องการจะฉีก โดยการกด เมื่อกดแล้ว จะปรากฏเส้นเป็นสีเหลือง หากต้องการเลือกหลายเส้นให้กดชิปแล้วคลิก เมื่อทำการเลือกเส้นที่ต้องการจะฉีกแล้ว ให้กด Ctrl พร้อมกับปุ่ม E เลือก Mark Seams เมื่อทำการมาร์กซีมแล้ว ให้เปิดอีกหน้าต่าง โดยการคลิกค้างที่สามเหลี่ยมมุมหน้าจอด้านบน ลากออกไปจะปรากฏหน้าต่างอีกหนึ่งหน้าต่าง นำเมาส์ไปวางบนหน้าต่างนั้น กด T จะเป็นการซ่อน Tools ปรับเลือกหน้าต่างให้เป็น UV Image Editor คลิกเลือกที่วัตถุ กด A เพื่อเลือกวัตถุทั้งหมด จากนั้นให้กด U จะมีเมนูขึ้นมา ให้เราเลือก Unwrap จะปรากฏว่า ลูกเต๋ามีการคลี่ออกตามแนวที่เรากำหนดไว้ ในช่องรูปภาพ ให้เราเลือกภาพลูกเต๋า จะมีภาพลูกเต๋ามาซ้อนทับ สังเกตว่า ภาพลูกเต๋ากับลูกเต๋าที่เราฉีกออกมา ยังไม่พอดีกัน เราสามารถหมุนหรือปรับแต่งขนาดของภาพได้ โดยให้เรากด A เพื่อเลือกทั้งหมด ทำการหมุนโดยกด R เพื่อให้บริเวณที่เราตัดวางพอดีกับรูปลูกเตา๋า อาจจะต้องใช้การขยับ โดยการกด G และขยับ หรือกด S เพื่อย่อหรือขยายให้พอดีกับภาพ สุดท้ายให้เราทดสอบโดยการกดเรนเดอร์ จะพบว่าลูกเต๋าจะมีหน้าเต๋าซ้อนทับได้พอดี